เรามาดูการใส่ข้อความอีกหนึ่งวิธีนะคะ คลิกเลือกที่ Insert เลือก Shape จากนั้นเลือก Text Box คลิกเมาส์หนึ่งครั้งที่พื้นที่ว่าง ทำการ Copy ข้อมูลที่เราได้เตรียมไว้ นำมาวางใน Text Box ทำการเปลี่ยนรูปแบบ ฟอนต์ ขนาด และสีให้เรียบร้อยดังตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าข้อมูลของเรา มีลักษณะเป็นข้อๆนะคะ ซึ่งวิธีการทำก็จะทำเหมือนกัน ดังนั้นวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือ ให้เรา Copy จากชิ้นแรกที่เราสร้างนั่นเองค่ะ ซึ่งขั้นแรกเราต้องทำการเลือกวัตถุที่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดก่อน โดยการกดที่ปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้นะคะ และคลิกเลือกวัตถุที่เราต้องการ ปล่อยมือจากปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิกเมาส์ขวา เลือกกรุ๊ปจะเห็นได้ว่าเราจะได้วัตถุที่รวมกันเป็น 1 ชิ้นแล้วนะคะ จากนั้นทำการ Copy เพื่อวางเชฟเป็นข้อๆดังตัวอย่าง ทำเช่นนี้จนครบตามจำนวนที่เราต้องการ ทำการเปลี่ยนสีโดยใช้เครื่องมือเดิมนั่นก็คือ eyedropper นั่นเองค่ะ เปลี่ยนสีที่บางจุดและเลขข้อเป็นต้น จากนั้น copy เนื้อหาที่เราต้องการมาใส่ดังตัวอย่าง วิธีการค้นหารูปภาพมาใส่ในชิ้นงานนะคะ เราสามารถสืบค้นจาก Google โดยเลือกภาพที่นามสกุลไฟล์เป็น .png เนื่องจากจะเป็นภาพที่ไม่มีพื้นหลังนะคะ หรือค้นหาจากเว็บไซต์ ที่สามารถให้เราดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีๆเช่น www.freepic.com โดยพิมพ์ชื่อภาพที่เราต้องการ ซึ่งการใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ในเรื่องของโปรแกรมอื่นๆ เช่น Illustrator หรือ Photoshop เนื่องจากไฟล์ที่เราดาวน์โหลดลงมานั้น จะเป็นไฟล์ที่สามารถปรับแก้ไขได้เป็นส่วนๆหรือที่เราเรียกว่าเวกเตอร์นั่นเองค่ะ ซึ่งเราสามารถลากเวกเตอร์นั้น มาใส่ในโปรแกรม Word ได้เลยนะคะ เราอาจจะมีการตกแต่งอื่นๆเพิ่มเติม ตามความสมควรและตามความเหมาะสมค่ะ ไม่ควรคัดลอกตามตัวอย่างเป๊ะ ๆ ให้เรานำมาใช้เป็นไอเดียเฉย ๆ นะคะ เราลองทดลองดูชิ้นงาน ดยลองเอาเส้นกริดลายออกนะคะ ซึ่งเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสีของกระดาษได้ โดยเลือกที่แถบเครื่องมือดีไซน์ เลือก Format Background เปลี่ยนสีที่ Color การไล่สีที่ Guardian Fill ปรับแต่งการไล่สีที่ Guardian Stop นะคะ เลือกรูปภาพหรือ Texture Fill มาใส่ Pattern Fill คือลักษณะพื้นหลังที่เป็นเส้น หรือเป็นจุดดังภาพ เราก็จะได้ชิ้นงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ วิธีการ Export งาน ให้เราเลือกที่ไฟล์ จากนั้นคลิกเลือก Save As โดยสังเกตที่ Save As Type นะคะ เราจะต้องเลือกลักษณะของไฟล์ ซึ่งจะมีลักษณะไฟล์ต่างๆมากมาย ในที่นี้ให้เลือกเป็นไฟล์ JPEG หรือไฟล์รูปภาพนั่นเองค่ะ ตั้งชื่อไฟล์ชิ้นงาน จากนั้นคลิก Save โปรแกรมจะขึ้นมาถามเราว่า เราจะต้องการเซฟแบบไหน ทั้ง all slide คือใช้ในกรณีที่เราทำชิ้นงานไว้หลาย ๆ หน้า และ just this one คือการ export เฉพาะหน้าที่เราเลือกไว้ ซึ่งในที่นี้เราทำไว้หน้าเดียวนะคะ เราจึงคลิกเลือกที่ just this one เพียงเท่านี้เราก็จะได้ชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ